ลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ Very good ค้าวันนี้มีผักอะไรมาบ้างเเรา มี แครอทนะขอ เลือก แครอท หน่อย เรา มี คะน้านะขอ เลือก คะน้า หน่อย เรา มีผักกาดนะขอ เลือกผักกาดหน่อย เรา มีมะระนะขอ เลือกมะระหน่อย เลือก แล้ว อย่าว่า ี้ล่ะเลือกแล้วช่วยเปลี่ยนทิศเมื่อรักให้เราหน่อยทำไมล่ะเพราะอยากให้เธอหันมารักเราหน่อยหันมารักเราหน่อย ันนี้มีผักอะไรบ้าง อืมเออ เรา มีแครอทนะก็เลือกแครอทหน่อย เรา มีคะน้านะ ขอเลือกคะน้าหน่อย เรา มีผักกาด นะ ขอเลือกผักกาด หน่อย เรา มีมะระ นะ งั้นขอเลือกมะระ เลือกแล้วอย่าวางมาราที่เดิมได้ไหมทำไมล่ะเลือกแล้วช่วยเปลี่ยนทิศมาราให้หน่อยทำไมล่ะเพราะอยากให้เธอหันมาราเราหน่อย หันมาระเราหน่อย กดแชร์ กด subscribe กันด้วยนะคะ very good